นไปด้วยนะคะจะมาทิ้งกดกระทะนะคะย่าจะเห็ดแบบแห้งๆนะคะทำแบบให้เขาแห้งๆนะคะจะแสบนะคะไม่จะบอมน้ำมันนะคะทำกินได้ทำขายร่ำรวยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ ยายเหยียดูกอูมาแล้วนะคะเหมือนย่าชิพามาทำผัดวุ้นเส้นนะคะ ผัดวุ้นเส้นแบบ อร่อยอร่อยเลยนะคะ อันนี้ย่ากับสิไส้ไส้กรอกนะคะก็สิไส้ใส่กรอกแท่นแท่นหมูสับนะคะใส่ใส่กรอกแบบห้องยางแล้วนะคะ แล้วก็ใส่ไข่ไก่นะคะ แล้วก็น้ำตาลกระเทียมกระเทียมย่ายบดต่ำนะคะย่ายหั่นเอานะคะ แล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสแล้วก็ซอสนะคะผักก็มี 3-4 อย่างนะคะ มีมีคะน้ามีกระลำแล้วก็กานเขานะคะ แล้วก็ ผักขึ้นช่ายนะคะ เดี๋ยวมาดูตอนยายผ่านเสร็จแล้วนะคะ หน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ อร่อยมากเลยนะคะยาฮูเรียนยายเหลืองแล้วนะคะได้กระใส่สุกกรอลงไปนะคะสุกกรอลงไปนิกหน่อย ขอมันก็สุกแล้วนะคะ เราไม่ต้องเอามานะคะเอามาใส่เอามาใส่เผ็ดไม่ใส่นะคะไว้ใจหลักคัดเส้นนะคเส้นก็คือเส้นนะคะใส่ลงไปวเราจะทำผัดเส้นนะคะ แค่อท่ใ้ของเขาซุกนะคะนี่หลาใส่เข้าไว้าว ่น้ำนะคะคนใส่น้ำเอ้ยกมาปรุงเครื่องนะคะก็มาปรุงเครื่องนะคะใส่ซอสของเขาลงไปซอสของเขาลงไปก็ผงปรุงรสนะคะปรุงรสเราผงปรุงรสนิดหน่อยเขานัวนะคะก็จะให้เขานัวนะคะเข้าคอยนะคะเานี่ยไปนั่งคน ไปด้วยนะคะเป็นมาติดผลกระทะนะคะ ตาค่ะตาเพื่อความกลมกล่อมต่อไปเราก็จะมาใส่ผักนะคะใส่ผักตัวที่มันสุกหยาบก่อนค่ะเข้าไปใส่กานแล้วก็ใส่ก้านก้านคะน้าลงไปก่อนนะคะแล้วก็กระหล่ำ ปรีลงไปแล้วก็การคะน้านะคะคนนะคะจานใหญ่มากเลยนะคะกินนะคะ ง่าย ๆ นะคะหอมมากนะคะเมนูนี้นะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะ ว้าวน้าี่เห็ดแบบแห้งนะคะ ทำแบบให้เขาแห้งๆนะคะจะแซบนะคะจะโอมน้ำมันนะคะแห้งนะคะ ใส่ผักนี้อยากให้ใส่ก่อนข้าวข้นเป็นข้าสุกนะคะต้นกาดขนาดกับกระหล่ำข้าวสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเก็บมาใส่ใบเขานะคะ ใส่ใบคะน้าแล้วก็ผักชีข้ายแปลว่าเป็นอันเสร็จนะคะ ง่ายๆทำอยู่เวลาเมื่อกี้นะคะ อัดได้หลายสีนิดหน่อยสามสี่คนโอ้ยยากจังนะคะแตกนะคะง่ายทำง่ายกินง่ายนะคะลุกแล้วนะคะการลุกแล้วนะคะเราไปจัดยายกมาใส่ใบคะน้าของเขานี่นะคะใบใส่ก่อนนะคะมาใส่ชายที่หลังนะคะนี่นะคะผัดไปผัดมานะคะ คเร่ใส่โคเร่มากนะคะ ว้าว นะคะ อืม ได้จานใหญ่มากเลยนะคะถ้าไปกินจานนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยนะคะ ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะ ครบหามูเลยนะคะ กระทะใบดีนะคะผัดเส้นครบห้าหมูเลยนะคะ ต่อไปชุดชายมาใส่ขึ้นช่ายนะคะใส่ขึ้นช่ายลำดับสุดท้ายนะคะ เราจะคนใส่เข้าถุงนะคะเขาสลบเล็กน้อยนี่นะคะบอกเอาสุกแน่นนะคะมาดูจากที่ยายทำเสร็จแล้วนะคะเอ๊มาแล้วนะคะค่ะยายเอ็ดอูมาแล้วนะคะหนูยายพามากินผัดวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นไส้กรอกนะคะ เอาไส้กรอกแทนหมูสับนะคะ ก็ส้มตำรสเด็ดนะคะกินตอนเช้าด้วยนะคะ ตอนยายกินตอนเช้านะคะเฮ้ยดูหน้าตาเขานะคะน่าอร่อยปะคะนี่นะคะ นี่นะคะ น่าอร่อยมากเลยนะคะว้าวย่านะคะก่อนจะกินนะคะย่าก็ขอขอบคุณนะคะ ทุกกำลังทุกทุกกำลังใจที่ทำให้กแขอฝากกดกรข่งติ๊งติ๊งใหญ่ายด้วยค่ะ เมนูอร่อยอร่อยของยายต่อไปด้วยนะคะ นี่นะคะ ต้มตำนะคะ มากินกันเลยค่ะ ทีนี้ค่ะ ได้ผัดแห้งๆนะคะ ผัดแห้งๆเพื่อว่าเราจะได้กินแบบ กินกับส้มตำนะคะ ส้มตำนะคะแค่ผัดบบผัดแบบอมน้ำมันนะคะ ผัดแบบผัดแห้งๆนะคะส้มตำนี่ก็ตำเองนะคะ รสชาติที่เราต้องการนะคะส้มตำแต่เสาเลยนะคะ อยหมากเลยนะคะกินกันนะคะ ง่ายๆกับอัดแน่นด้วยคุณภาพนะคะอร่อยนะคะ ถ้าห้องใส่ใส่กรอบมันจะออกเปรี้ยวนิดๆนะคะออกเปรี้ยวนิดๆอร่อยค่ะถ้าไปกินได้ทำขายร่ำรวยนะคะ อย่าบอกใครเลยนะคะอย่าบอกใครนะคะว่าอร่อยนะคะนำตัไม่ได้นะคะผัดแห้งๆนะคะไม่อมน้ำมันนะคะมากเลยนะคะไปกินกันนะคะลูกหลานๆพี่น้องๆ ว้าแซ่บจนไม่อยากคุยกับไผ่เลยนะคะไม่มีเวลาคุยนะครับเพราะวากินอร่อยมากเลยนะคะแซ่บแซ่บค่ะแซ่บกินกันนะคะ กันนะคะคนนะคะต่อไปยายก็จะขอกินขอรับประทานต่อนะคะ รู้หลานไปทำกินกันนะคะ ยายก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามยายนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ